ที่เห็นนี่คือไผ่อย่างที่บอกไปแล้วคือมีประโยชน์ตั้งแต่บนดินจนจนถึงใต้ดินเลย อันนี้เนี่ยก็คือเราก็มีการปลูกพืชไล่ระดับด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าพืชพืชไล่ระดับของเราเนี่ยด้านในของแปลงผลไม้จะเห็นชัดก็ถ้าเป็นระดับของเรียดินก็จะมีผักกูดนะคะ มีชะพูนะคะ มีขิงข่าตะไคร้ค่ะ พอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นฝรั่งอโตขึ้นไปอีกก็จะเป็นกล้วย มะม่วงมะระกอมะพร้าว แล้วก็จะเป็นทุเรียนที่เป็นไม้ใหญ่สุดก็มีไม้ทุกระดับเลย ใช่ค่ะตอนนี้ก็มาอยู่อีกฐานหนึ่งใช่ไหมครับพี่เมย์ ค่ะใช่ค่ะ อันนี้แหลยกฐานอะไรครับ ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของจุดโรงเรียนรู้นะคะ เราเราจะเรียกว่าฐาน น้ำหมักชีวภาพค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ รวมที่จะให้คนที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ของเขาอะค่ะ ได้มาเรียนรู้ตรงนี้เราก็จะสอนเรื่องการทำสูตรต่างๆ ซึ่งเราก็จะทำใช้เองในส่วนเราค่ะ อย่างเช่นสูตรที่น่าสนใจนะคะ ตัวนี้จุลินทรีย์หนอกกล้วยค่ะจุลินทรีย์หนอกกล้วยเนี่ยเราจะใช้หนอกกล้วยเนี่ยสูงประมาณไม่เกิน 1 เมตรมาสับ แล้วก็หมักด้วยกากน้ำตาล ตัวนี้จะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยบำรุงเป็นตัวบำรุงค่ะ แล้วเป็นตัวที่สามารถไปรวมกับตัวบำรุงอื่นๆแล้วเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วย ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ประจำบำรุงคนได้ไหมพี่บำรุงคนเหรอคะจุลินีหน่อกล้วย เอาน้ำแข็งด้วยไหมคะมีแก้วเปล่าใส่น้ำแข็งมาก็จะดีครับ จุลินซีหน่อกล้วยนี้อัตราการใช้นี่ใช้ยังไงครับพี่ตัวนี้ตัวนี้จะใช้เรียกว่าเป็น ใช้แบบน้อยมาก อัตราการใช้คือ1ซีซีต่อน้ำ20 ลิตรค่ะเท่านั้นเองประมาณ1ช้อนนี่ก็ได้ ใช่ค่ะประมาณคิดว่าประมาณ 1 ช้อนแกงก็ได้ครับค่ะน้ำ20 ลิตร จริงๆการใช้เนี่ยอัตราการใช้ตายตัวเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีอยู่ที่ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นยังไงมากกว่า ผักที่เราจะใส่หรือว่าต้นไม้ที่เราจะใส่เนี่ยเป็นยังไงแล้วที่สวนเพชรเนี่ยครับพี่เวลาเราหมักมันน้ำหมักเรียบร้อยแล้วเราเอาไปใช้ในแปลงยังไงเพราะพื้นที่เรากว้างมาก เรามีวิธีบริหารจัดการน้ำที่ไปลดในในแปลงผักของเราค่ะ เราก็จะมีฐานบริหารจัดการน้ำในเรื่องของการกระจายพวกน้ำหมักต่างๆ เหล่านี้นะคะ ในการใช้ไปกับน้ำเลยอ๋อก็ไม่ต้องไปเดินฉีดก็ได้ ไม่ต้องไปเดินฉีดเหมือนสมัยก่อนให้เมื่อยหมัก ลงลงภาชนะแล้วก็อัดเข้าท่อเลยใช่ค่ะ เราอยากใช้วันนี้สมมุติว่าวันนี้เราอยากใช้ตัวนมหมักคู่กับตัวนี้ น้ำหมักบอระเพ็ดอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ใช้คู่กันได้เลย ก็2ตัวนี้ก็ถือไปไปที่ฐานบริหารจัดการน้ำได้เลยค่ะ เราก็จะมีถังที่ใส่น้ำหมัก แล้วก็ไปใส่ในถังน้ำหมักแล้วเราก็จะมีการเปิดวาล์วเปิดวาล์วน้ำเปิดวาล์วน้ำเพื่อที่จะตวงตัวเนี้ยให้ไหลออกมา แล้วก็ไปตีคนรวมกันในถัง เอาน้ำเเปล่าขึ้นมาตีคนรวมกันกับไอ้สองตัวนี้ แล้วก็เปิด นะคะแล้วก็ดูดเข้าไปกระจายให้เครื่องทางานไปกระจายในแปลงผักของเราเพราะว่าเรื่องการจัดการน้ำในแปลงผักนี่คือต้องให้ความสำคัญมากเลย แล้วก็เป็นเรื่องที่ทำงานได้หนักมาก ถ้าเกิดไม่วางแผนให้ดีไม่ไม่ไม่วางแบบให้ดีนะครับใช่ค่ะ ซึ่งของเราของเราเนี่ยเเป็นการวางแผนล่วงหน้า ในการในการลดเรื่องของแรงงานคน ลดเรื่องของเวลาลงไปค่ะ ซึ่งก็มีผลที่ใช้ได้ดีดีทีเดียวครับค่ะทีนี้อยากเห็นแล้วครับว่า โซนที่มีการบริหารจัดการน้ำนั้นเป็นยังไง ต้องมีการวางระบบยังไงเดี๋ยวจะรบกวนพี่เมย์พาไปชมนะคยิรับนดีเลย ตรงนี้จุดนี้ถือว่าเป็นหัวใจเลยก็ได้ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าการที่จะทำการเกษตรเนี่ยต้องมีน้ำ แล้วการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าประหยัดเวลาประหยัดแรงงานเนี่ยก็สำคัญด้วยค่ะ ตรงนี้เราเลยมีการคิดกันว่าจะทำยังไงถ้าถ้าในเมื่อว่าเรามีน้ำหมักต่างๆเนี่ยหลายสูตรมากเลย แล้วเราต้องไปทำแบบเกษตรกรสมัยเก่าคือไปแบกเป้แล้วก็ฉีดเนี่ยก็ไม่ไหวนะคะเราก็เลย คุณพ่อค่ะเป็นเป็นคนคิดขึ้นมาว่า คุณพ่อก็วางแผนว่า ถ้าอย่างนั้นเราก็ทางเอาถังน้ำหมักนี่แหละมาตั้งตั้งตั้งตั้งแล้วก็ทำวาลวให้มัน อยากจะเปิดใช้ตัวไหนก็ไปเปิดอ่าวันนี้อยากใช้สมมุติอยากใช้นมสดหมักแล้วก็เปิดนมสดหมักแล้วไม่ไม่ใช่ว่าจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็จบเราสามารถใช้รวมกันได้ทีเดียวเป็นการประหยัดเวลานะคะ อย่างเช่น ถ้าวันนี้เกษตรกรทำงานแค่คนเดียวแล้วเนี่ยไม่มีผู้ช่วยเกษตรกรเปิดเปิดถังน้ำหมักนมสดเนี่ยเปิดเข้าไปตวงว่าในหนึ่งใน1ชั่วโมงเนี่ยต้องการเท่าไหร่เราก็ลองตวงเป็น 1 นาทีก่อน 1 นาทีได้กี่ซีซีแล้วก็ ค่อยคิดอัตราทบไปเป็นชั่วโมงค่ะ แต่ละสูตรก็เหมือนกันก็คือคิดอัตราอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วแต่ว่าวันนั้นเราจะเปิดเข้าแปลงไหน แปลงผักแปลงผลไม้ใหญ่ แล้วก็ใส่อัตราที่เราต้องการเข้าไป แล้วก็เปิดลงในถัง ในถังก็จะเป็นถังที่ดูดน้ำจากในบ่อขึ้นมานะคะ แล้วก็จะมีการเปิดเข้าไปผสมรวมกัน แล้วก็ตีกวนกันไป แล้วก็จะมีสายเป็นท่อนะคะ ส่งลงไปแล้วก็กระจายไปที่แปลงไปที่แปลงเลย แปลงผักแปลงผลไม้คือเรียกว่าประหยัดเวลาประหยัดแรงงานหนึ่งคนทำได้โดยที่ว่ามีหน้าที่แค่มาเปิดในช่วง ในช่วงที่จะเริ่มใช่ไหมคะเริ่มเดินเครื่อง เปิดเสร็จปุ๊บจะไปไหนก็ไป ตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงปิ้งมาปิดจบแค่นั้นเองค่ะก็ไปทำงานอื่นได้ ก็ไปทำงานอื่นได้ระหว่างนั้นค่ะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้ทั้งหมดรวมกันได้ไหมครับเปิดวาล์วทุกอันพร้อมกันเลยเนี่ย สามารถทำได้เลยค่ะ สามารถทำได้ แต่มีแค่หนึ่งตัวที่ยกเว้นค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าเชื้อราไตโคเดอร์มาคือเชื้อราไตโคเดอร์มาเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกว่าราเขียวราเขียวเนี่ยเป็นราเพชฌฆาตราเขียวเนี่ยมีหน้าที่ไปฆ่าราที่ไม่ดี เขาเป็นราดี ราชนิดดีค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะไปใช้ร่วมกับราตัวอื่น อย่างเช่นบิวเวเรีย หรือว่าบีทีเนี่ยไม่ได้ เพราะเขาจะไปฆ่ากันเอง ซึ่งเวลาการใช้เราต้องแยกใช้ ตโคเดามาใช้กับน้ำหมักประเภทบำรุงได้ แต่มาใช้กับสารชีวพันธุ์ที่เป็นประเภทของเชื้อราด้วยกันเนี่ยไม่ได้ต้องแยกใช้ อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่ที่ต้องสังเกตแล้วก็ต้องเรียนรู้ด้วย ว่าเชื้อราแต่ละตัวใช้ร่วมกับตัวไหนได้นะครับใช่ค่ะไม่ใช่ว่ามั่วก็ไม่ได้เหมือนกัน ก็ก็ไม่ได้เหมือนกัน ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเรื่องการปลูกไม้ผลเรื่องการนำปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็มาปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ทั้งเชื้อราที่มีประโยชน์นะครับ แล้วก็เชื้อราไตโคเทอร์มาทีนี้ที่จะไปดูต่อไปคือการปลูกผักและเดี๋ยวจะรบกวนพี่เมย์ลองพาไปนะครับที่แปลงค่ะ วันนี้ผักต้องบอกว่าผักสลัดเรากำลังสวยเลย เดี๋ยวจะไปดูเลยค่ะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ